พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน World Space Week Thailand 2019 อวกาศเป็นเรื่องใกล้ตัวเราทุกคน เพราะเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลายๆ อย่างบนโลกใบนี้ มีที่มาจากการคิดค้นและความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ จึงทำให้เกิดกิจกรรมสำหรับเยาวชน ที่จะช่วยสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญในเรื่องของอวกาศครับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมยุวชนอวกาศไทย และบริษัทสเปซแซบจำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านอวกาศ ให้กับเยาวชนไทย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล World Space Week 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดพร้อมกันทั่วโลก โดยได้จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนไทย ภายใต้หัวข้อ ภารกิจกอบกู้สถานีอวกาศนานาชาติ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐมโดยอุปกรณ์แคนแซบแขนกลหุ่นยนต์ ที่ใช้ในอวกาศ พัฒนาขึ้นจากทีมวิศวกรของบริษัท Space แซบจำกัด โดยสมาคมยุวชนอวกาศไทย และหน่วยงานพันธมิตร